เตอร์มาสามนึงนั่นเอาว่ายังไง ว่ายังมันไม่มาอีกหัวซองไม่มาอีกอย่างได้ลุ้นอย่างได้ลุ้นจะเข้ามาแล้วจะเรียบร้อยนึกว่าจะไม่มาเลยนะ านนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่นะครับ เกมใหม่เลย เพิ่งคลอดหมัดมากเลยนะครับ จากค่ายพีจีนั่นเพื่อนนะกับเบเกอรี่โบนันซ่านะครับ ผม มากับทุน500นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม นะเดี๋ยวจะขอเป็นที่สี่ทิปนี่แหละมา ไปออโต้ไปก่อนเลยเพื่อนๆมาสิเปิดดูซิเป็นยังไง เปิดแรกอืมอะเรียเเอาเอ้าได้เอมาหนึ่งชุดเอาดิเดวหัวใจมาหนึ่งชุดอืมข้าวหลามมาอีกหนึ่งชุดสี่คูณเบิ้ลเลยนะเพื่อนนะอืมแทนคลิกมาอืมโอ้เขาท่าเขาท่าอืม อมาด้วยเนเมื่อกี้ขอหลามมาหน่อยชุดอ่ะแถมอืมอ่ะหัวตามอีกบอกอิกมา อื้ออู้ขึ้นไปคืนแปดแล้วเมื่อโอ้โห ตัววายมาช่วยว่าอือหายยาวๆจ้ะ อือตัววายอู้แผ่นเค้กเต็มแถวไปอืสุดยอดเลื่อเอาดิอุ้ยน่าจะลงมาเป็นแบบก้อนใหญ่เมื่อกี้เนาะ ตอนนี้ก็บวกมาเท่าไหร่ครับ หน้าเพืนนี่จอบตรงนี้แหละอีใหม่มันเอาเรื่องเอาราวแล้วเพื่นะโอ้โหเอาเอาตัวครั้งสุดท้ายด้วยโอ้สแกตเตอร์ มามาหมดเพิ่มเป็ดกันเลยดีกว่า ไปสัตว์แปดสิบแล้วกันนะเมื่อนะไปเออโต้ไปเลยสามสิบเปิด มา กมาเข้ารามลงชุดคูณสองไปดอกติ๊กไม้โอ้โหยาาดีเอาดี ตัวไว้มาโพดำอืม มามาองเหนือและดอกจิกหัวซองมาเอาตัววายโอ้ยโดนัดไปหัวใจมา โอ้โห อืม จากนี้ไม่เข้าแหลมตัวอีกสองพันสามครับผมโอ้นะ บวกน้อยจะบวกนะเอาเรื่องเอาราวนั้นเลยนะ อืมสกัตเตอร์มาสองว่ายังไง ใหม่แล้วมึงนะ อืมอืมอืมเคเกือบเต็มแถวสกัตเตอร์มาสองหลอนดีจริงมาขาลามมาหนึ่งชุดว่ายังไงหัวสองมหม่ดีสกัตเตอร์มาสองเพื่อนว่ายังไง อืมมานักจิกมาละเออ ดูนัดมาได้แน่นอนเออไป อืมไม่ต่อเนื่องแล้วได้คูณสี่นั่นเนื่อนแหมน่าเสียดายเอาสแคตเตอร์มาสามมาแล้วเนั่นว่ายังไงโอ้ยังไม่มาอีกขอสักหน่อย ขอสักหน่อยได้หรือเปล่า อืมไม่มาอีกแล้วเนี่ยนนี่หลอนอีกแล้วมาหลอนดีจริงนะ ยังไม่เข้า ยังไม่เข้า รอกันต่อไปมาหัวดำมาเขาหลามมาเออ มาติดมาอีกคือตัวไวเพื่อน เดี๋ยวยาวไป อืม ไม่มาต่อเนื่องสิบเก้าเปิดเพื่อน มาลุ้นสแคตเตอร์เป็นเพื่อนผมหน่อย จะมาให้ไหมวันนี้ ไม่ลงเลยนะตาจะไหลมา เอาสแคตเตอร์มาสามเลยเพื่อน เอา ว่ายังไงว่า นไม่มาอีกหัวซองไม่มาอีกอย่างได้ลุ้นอย่างได้ลุ้นจับเข้ามานะจ๊ะเียบร้อยกว่าจะไม่มานะโอ้โหปีตะเป็นเรานี้ไปลุ้นอย่างนานเลยเพื่อนๆเลยไปกันครับผมมาปีสปินสิเปิดนี้มาลุ้นกัน จะเป็นยังไงเปิดหัวมาเป็นเข้าเลยไหมอุ้เข้าหลามมาได้อยู่อย่างเงี้ยได้อยู่อีกโอ้โหมา ขัพคลิกมา อืมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องฉันนี้เอาเรื่องะตับจิกไม่เกินยาวๆมาอีกอืมได้จีบปินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะโอ้โหหกพันหกร้อยสี่สิบแปดครับเพือนฉันนี่เอาเรื่องเอาเรื่อง สุดยอดสุดยอดอีกอืมไม่มาเฉยเลยจะเพิ่งเงียบอีกมาก่อนขอสักสองหมื่นวันนี้ขอสักสองหมื่นมาละพอใจละสองหมื่น ว่ายังไงอืมอืมไอ้ข้าวอย่าเงี้ยเมื่ออย่างเงียบเลยมาคอนมาคอนอย่างเงียบไปอืมอืมเหมือนมันเอออีกสี่เปิดอืมดับติดมา โบดัมมาเอุ้ยมามาอืมอืมมาโอ้โห จะได้สองหมื่นได้วันนี้อยังไม่ถึงนั้นเพื่อนนะ มารุ้นเพื่อนกัน มารุ้นเป็นเพื่อนหรือมันจะถึงสองหมื่นหรือเปล่าวันนี้นะไปกันต่อครับผมว่ายังไงแบบนี้มาไหมไม่ไม่จะแอีกสามเปิดมันเลยอืมหัวใจมาแล้วเลยทุกไม่เข้าแถวสองไม่มีตัวใหญ่เชื่อมเลยเพื่อนโอ้โหอืมอืมอืมน่าเสียดายน่าเสียดายว่ายังไงตื้อมามาขอหน่อยเถอะอืม หมดช่แล้วคอมโบไปคูณสามสิบหกแล้วมันแตกเป็นเก้าพันเจ็ดเลยมันเอาหัวเอาเรื่องเอาเรื่องไปกันต่อไปกันต่อขอสองหมื่นได้หรือเปล่าวันนี้ขอสองหมื่นหน่อยสกัดเตอร์มาหลอมดีเหลือเกินนั้นเลยนะ ไม่แตกให้แล้วสกัดเตอร์ห้าตัวเลยได้ไหมล่ะ โกดามาโอ้หัวใจต่อเนื่องคือไปดิแจมโอ้โหตัววายสองแถวเพื่อนห้าอันเต็มแถวไปเอานี้สองหมื่นแล้วครับสบายใจแล้วเพื่อนเเลยผมสบายใจนะจ๊ะ ได้สองหมื่นแล้วผมสบายใจแล้วเพื่อนอีกหกพันห้านั้นเพื่อนนะเอาไปกันเี้ยผมไปกันหมดเอาโตชุดนี้ผมจะพอเลยนะเพื่อนนะมาอีกไหมสักชุด มาไม่หูโผดำมาขออีกสักชุดปึ๊บอืมสกัดเตอร์มาสองเลยอีกห้าครั้งเอาขอหลามมาเค้กอืมอีกมาขอเค้กสองแถวไม่มาอืมยางได้โผดำมยูอืมเงียบเลยสี่เปิดนั่นสกัดเตอร์มาสองโอ้ยมาไหม ปิดสุดท้ายพี่เพื่อนเปิดสุดท้ายว่าไงพอหลามแถวสามไม่ลงอะพอแค่นี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆมา เดี๋ยวเราไปรีหน้ากันแบบดูเราบวกมาเท่าไหร่นะจากทุนห้าร้อยเพื่อนๆนะสองหมื่นครับผมสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเนยมาถอดไปเลยสองหมื่นเจ็ดร้อยสองหมื่นเจ็ดร้อยนนเพื่อนนะ Samurai sa sini